หนึ่งสีน้ำตาลสองสีเขียวสามสีน้ำเงินอ่านั่นแหละเรียบร้อยเย็บสายดีๆต่อท่อนำทิมเนี่ยเข้าดึงท่อนำทิมออก เห็นบ่เนี่ย มันบอกเขาล็อกมันเห็นบกมันจะมีขาเสียบอยู่เสียบเอามันเสียบเข้าไป เขาว่าเข้าแล้วเนาะเออ ร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเทสแล้วนะครับ เปิดไฟโอเค อินเวอร์เตอร์นะครับ 9,000 BTU ร้อนทำงาน นี่นะครับรออินเวอร์เตอร์ทำงานครับปิดเลยเขี่ยของเลยนะ ทำงานนั่นนะครับ เคยลื้อไหมครับตัวนี้เหมือนมีใครถอดสายพัดลมออก ไม่รู้เขาติดมาแล้วเขาก็ย้ายแล้วเขาก็มานี่แล้วไม่รู้ยังไม่ได้ทำอะไรเหรอครับเขาติดแล้วเขาก็ย้ายเลือเตอมเร่งรอบแล้ว ยากำลังขึ้นนะครับ ข้างในเย็นบ่จะ 어, 그리고 장난 น้ำยาอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ นี่ตัวคอยเย็นนะครับ โอ้เรเย็นแล้วนะครับโอ้เย็นนะครับเอาม่านมาติดขึ้นเลยครับ โอเคนะครับ งานติดตั้ง แอร์เก่านะครับ Mitsubishi Inverter นะครับ ขนาด 9,000 BTU นะครับ ติดเสร็จก็ล้างระบบให้นะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานปกตินะครับ